ขันโตกในงานบุญประเพณี เป็นการจัดเลี้ยงอาหารขันโตเพื่อเลี้ยงแขกหรือผู้ที่มาร่วมทำบุญกุศล เช่น งานสมรส งานขึ้นบ้านใหม่ งานบวชเนนหรือบวชพระ งานทำบุญสืบชะตาต่ออายุ งานปล่อยหลวง เพื่อเฉลิมฉลองโบสถ์วิหาร เจดีศาลาการประเรียน งานตั้งธรรมเทศมหาชาติ งานใหญ่ตามเทศกาลประจำปี เช่น เข้าพรรษา ออกพรรษาวันพยาวัน วันขึ้นปีใหม่ ตลอดไปจนถึงงานศพ อาหารที่มักทำเป็นพิเศษในงานบุญประเพณีเหล่านี้ ได้แก่ แกงขนุน แกงปี แกงโฮะซึ่งเป็นการรวมอาหารหลากหลายประเภทแล้วอุ่นรวมกันโดยการปรุงรสใหม่ จิ้นส้มหรือแหนมห่อนึ่ง และน้ำพริกกับผักนึ่งต่างๆ นอกจากนี้ยังมีขนมหวานที่มีในงานบุญเสมอ คือ ขนมจอก ข้าวต้มมัดปัจจุบันมีการจัดอาหารในสำรับขันโตกที่เป็นอาหารยอดนิยม เช่น ลาบ แกงฮังเล แกงแครพริกหนุ่ม น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกอ่อง ไส้อั่วและแคบหมู